พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนโจทย์สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตผ้าให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ครับ โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโนจึงทำการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเคลือบสิ่งทอ ด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับสิ่งทอให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายครับ ปัจจุบันโรงงานต้นแบบได้เปิดให้บริการพัฒนา และเคลือบสิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้ผ้ามีสมบัติโดดเด่น ทั้งสมบัติการสะท้อนน้ำทำให้ดูแลรักษาง่าย ลดการเปรอะเปื้อน สมบัตินุ่มลื่น เพื่อให้สวมใส่สบาย สมบัติต้านแบคทีเรีย เพื่อลดการเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สมบัติต้าน UV ทำให้สีของผ้าไม่ซีดจาง และนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผ้ามีกลิ่นหอมได้อย่างยาวนาน โดยสารเคลือบที่พัฒนาขึ้นพิเศษนี้ สามารถเคลือบได้ในขั้นตอนเดียว และเลือกสมบัติได้ตามต้องการ ปัจจุบันโรงงานต้นแบบได้เปิดให้บริการเคลือบผ้าแล้ว หลายชนิดร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดยนานโวเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000